วันนี้ทุนมา 1,200 บาทช่วนนะครับเมื่อนะมามามามามาขออนุญาตจัดเบ็ดเอ่อเบ็ดเบ็ดเท่าไหร่ ก่อนดีเออสักสักเบ็ดยี่นะสักเบ็ดยี่แล้วกันนะเบ็ดโปรดผมนะเมื่อนะมาจัดเบ็ดยี่ไปก่อนละกันลุยลุยลุยก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผม ผมเล่นนอกนี่แบบมาจองไปสองแม่งแต่โคตรดีเลยนะเมื่อนะวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปสักหน่อย ไม่รู้ว่าพอมาอัดคลิปแล้วมันจะแตกดีหรือเปล่า รอดูกันมารอดูกัน ขอจำแจมนะมาจองเวนะขอจำแจมนะแบบลองลองแวะไปเล่นในมาจองเวภาคหนึ่งอะแม่งไม่แตกเลยเพื่อนโอ้โหแบบไม่ไหวจริงมาจองเวสองยังพอแตกอยู่บ้างนะแต่มาจองเวหนึ่งนี่โอ้โหอย่าไปหาเล่นนะเพื่อนนะแม่งไม่แตกเลยโคตรเกลือเช็ดคกผมไปลองมาแล้วแบบเกลือเกลือจ๋าเลยอะเกลือจ๋าเลยอะ มามามาขอจำแจมขอจำแจมขอแบบคอมโบอ่ะ จัดมา ถ้าได้เข้าฟรีนะ บอกเลยว่าจังหนับนะในเกมนี้ถ้าได้เข้าฟรี บอกเลยว่าจังหนับ นี่เราหูเราวายมางี้ วายมางี้ก็สวยงามโอ้โหแต่แตกนิดเดียวเองว่ะ หรือว่าจะแตกเยอะเช็ดโคก เอ้ยไปขอยักขยับไปเบ็ดสิบแล้วกันเบ็ดยี่ไม่ไหวเบ็ดยี่ไอ้นี่เกิดเบ็ดยี่เหงาเมื่อกี้เพื่อเบ็ดสิบจะแตกนะเพื่อนลองดูแบบลองดูแบบออโต้แล้วกันลองล้างกราฟกันสักหน่อย ผื่อเผื่อจะแตกดีขึ้นนะล้างกราฟแล้วมันจะแตกดีขึ้นเชื่อผมสูตรผมนะใช้ตลอดนะมัน ใช้ตลอดล้างกราฟด้วยออโต้สิบสปินไปก่อนนะ โอ้ยเราเน็ตเน็ตเป็นไรวะนะเน็ตไม่ค่อยดีเนี่ยหมุนนานชาดหมุนนานชาดได้เช็ดโคไป หมุนมือกันต่อเพื่อนยาวไปยาวไปวันนี้เอ้ย ขอหนักๆบาหนิเพื่อนลงเยอะแล้วนะทุนลงเยอะแล้วนะพันสองกู เหลือพันเดียวแล้วเนี่ยชิดโคกฟรีสปงฟรีสปินก็เข้าหน่อยก็ได้ เอ้ยอะไรวะน่าโอ้โหจะลงจากพันแล้วว่าไปเบ็ดไหนลองเบ็ดหนักๆดูแล้วกัน มา ลองเสี่ยงๆดูไปเลยนะเมื่อนะลองเบ็ดหนักๆดูว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับ ผมเบ็ดเบาก็ไม่แตกเบ็ดหนักก็ไม่แตกมึงจะเอาไงวะเนี่ยฮะมาจองมึงจะเอาไงเนี่ยโหลไอเช็ดโคก เอาดีเอาดี วายมาวายช่องสองอย่างนี้สวยงาม ดอกนี้เอาเรื่องนะเมื่อนะดอกนี้เอาเรื่องตัวแพงซะด้วย 300กว่าบาทไปจัดไปดิขอจำแจมแบบเมื่อกี้ขอจำแจมแบบเมื่อกี้จัดมาเออครึ่งกราฟไปดอกนี้ไปไงต่อ ครึ่งกราฟแต่แต่โคตรเบาเลยเช็ดเคตัวเบานั่นแหละก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมในเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนะ หแล้วไหลนี้สวยดีแล้วไหลนี้ก็สวยดีมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยหกร้อยบาทดอกนี้นะเอาเรื่องแล้วเรื่องแล้วจังหวะนี้ได้ทุนคืนมาแล้วนะเพื่อน ก็ตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะมันมีบอกรับให้ตลอดเช่นเคยนะครับผม เมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อนนะระวังโดนโกงกันด้วยนะครับหรือว่ายช่องสามองสี่ว่ายังไงนะวายช่องสามองสี่เนี้ยสวยงามดิไหลๆหน่อยดิเพื่อนไหลๆหน่อยโหลไปขยับไปเบ็ดห้ากันต่อเลยกันเบ็ดห้าสิบกันต่อเลยแล้วกันมาจัดล้างครับไปเหมือนเดิม จัดล้างครับไปเหมือนเดิมนะเพื่อนนะ ขอจำจำ โอ้ถ้าเบทห้าสิบแล้วได้เข้าฟรีนะมึง บอกเลยว่าจังหนับบอกเลยว่ารู้เรื่องเบทห้าสิบเข้าฟรีอ่ะจัดมา ขอได้ป่าวเบทเข้าฟรีเอ้ยเบทห้าสิบเข้าฟรีเกมอ่ะแล้ววายช่องสองอย่างนี้การันตีการแตกหรือเปล่าโอ้โหวายช่องสองไม่แตกได้จังไหนวะ นี่วายช่องสองมาเนี่ยรอบนี้แตกชัวร์นี่หูเต็มกราไปดอกนี้เอาเรื่องว่ะดอกนี้เอาเรื่องนะดอกนี้เอาเรื่องเจ็ดร้อยกว่าบาทไปจัดมาจัดมาขอจำแจมเพื่อนขอจำแจม โอ้โหช่องสามช่องสี่มางี้ไม่แตกเหรอฮัลโหลมาไปไงต่อไปไงต่อแล้วไปไงต่อโอ้โหแตกเบาจังวะทำไมมันแตกเบาจังวะเป็นห้าสิบมึงแตกห้าบาทเนี่ยนะอะไรวะน่าขอสวยๆเพื่อนขอสวยๆโอ้โหหรือว่าต้องจัดเป็นหนักกว่านี้วะเนี่ยแล้วหมุนนานจัดเน็ตผมน่าจะไม่ค่อยดีนะเมื่อวันนี้ วันนี้รู้สึกว่าเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมขออภัยด้วยนะมานะสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขอยตัวนึงมาตัวหนึ่งก็ไม่ให้ชิดโคกเอ้ยขี้งกเอ้ยพี่ชายทำไมให้สเก็ตเตอร์ก็ขอแตกจำๆหน่อยวายช่องสองมาจัดไปดีครึ่งกราฟดอกนี้ มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าจังไหน จะมาก็ให้มาให้สุดดีวะอย่าจะติดติดค้างๆดีวะฮัลโหลไปเบ็ดหนักเป็นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันไป ไหนลองเป็นร้อยไปเลยปะดูนี่มันจะแตกหรือเปล่า โอ้โห แล้วหมุนนานจัด เน็ตเป็นอะไรวะเนี่ยเพื่อน ผมขออภัยด้วยนะ วันนี้เน็ตน่าจะไม่ดีจริงๆนะครับผม เน็ตไม่ดีแล้วต้องแตะดีเลยหรือเปล่า ไหนๆก็เน็ตไม่ดีแล้วต้องแตะดีหรือเปล่า เกี่ยวเปล่าไม่รู้นะเ่อนพูดไปก่อน พูดให้มันเป็นรางดีๆไปก่อน โอ้ย หลายเกินแล้วเพื่อน หลายเกินแล้วเพื่อนเบ็ดร้อยขอเข้าฟรีได้ไหมคือเบ็ดร้อยเข้าฟรีทีรู้เรื่องเลยอะ คือขอเบ็ดร้อยเข้าฟรีทีหนึ่งรู้เรื่องเลยอะเฮ้ยเอาเวแล้วกูเวแล้วหมุนเพลินไปหน่อยเลยเจ็ดสิบาทไอ้เช็ดก็มาไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงเอาให้หมดเลยไปคือมึงถ้ามึงจะเอาให้หมดก็เอาให้หมดเลยไปมาเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตูด เออ เอาให้สุดแล้วหมดที่คำว่ายุบเอ้ยอะไรวะลิ้นพันหมดเลยเช็ดโคเอ้ยเอาให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตูดนะเมื่อนะแต่จังวันนี้หลายอยู่นะทำมันเล่นไปสามร้อยบาทดอกนี้ไป แต่ดูทรงแล้วน่าจะหมดตูดจริงหวานเหมือนกัน เฮ้ยเออเผื่อจะพลิกได้นะไม่นะโอ้โหเลยยี่สิบสี่บาทเจ็ดเคเอ้ยมา เบ็ดยี่สิบจัดไปได้อยู่วะยังได้อยู่วะโอ้โหเลยแปดบาทเป็นแปดบาทสุดท้ายหรอแปดบาทสุดท้ายหรอถามจริงถามจริงหมับค่อยเรียบร้อยหมดตูดจนนะโอ้โหพันสองกูหมดได้ไงวะนี่เนี่ย